ครับในส่วนของบทที่1นะครับจะพูดถึงโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง และก็การเกิดผิดปกติในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับ หัวข้อของบทที่1ก็คือโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง จริงๆ ก็พูดเป็นแค่ 2 แบบนะครับ แบบแขนงกับแบบเน็ตแบบโครงข่ายนะครับ ก็คือแบบแขนงคือแบบเรเดียนนะครับ แล้วก็แบบโครงข่ายหรือแบบเน็ตเวิร์กนะครับต่างกันยังไงเวลาเกิดฟอลแล้วต่างกันยังไง ถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้ก็คงไม่มีปัญหาละนะครับ พูดถึงการจัดวางบัตรในสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับแล้วก็หรือบัตบาร์คอนฟิกเรชันนะครับในสับสเตชันจะพูดถึงสาเหตุและสถิติเห็นไหมครับเป็นวัตถุประสงค์แรกของวิชานี้เลยสาเหตุและสถิติของการเกิดความผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับค่ากระแสรัดวงจร ในระบบไฟฟ้ากำลังมีพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิชานี้ไม่ได้คำนวณกระแสรัดวงจร การคำนวณกระแสรัดวงจรก็คืออีกวิชาหนึ่ง ก็คือวิชา EEG 452 นะครับ มาดูโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับ ตัวองค์ประกอบในการทำงานของระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ย เรามีอุปกรณ์หลักๆ อยู่ 3 ประเภท ประเภทที่ 1 คืออุปกรณ์ควบคุม Control Equipment นะครับ ประเภทที่2นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เป็นตัวอุปกรณ์เลย บริพันธ์ไฟฟ้ากำลัง หรือ power apparatus คือตัวอุปกรณ์เป็นตัวตัวหม้อแปลงเจเนเรเตอร์ มอเตอร์ใช่ไหมครับส่วนอุปกรณ์ควบคุมคืออะไรครับสิ่งที่ไปคอนโทรลมันใช่ไหมครับปรับนะเป็นซอฟต์แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ เป็นอาจจะเป็นอินเทอร์เฟซเป็นฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซที่จะไปคอนโทรลอุปกรณ์เหล่านี้นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันนะครับคือชุดของการตรวจจับการสั่งตัดวงจรนะครับ ตัวรีเลย์ก็คือตัวอุปกรณ์ป้องกัน ดูบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังคือส่วนที่เป็นอุปกรณ์หลักเลยเป็นพื้นฐานหลักๆ คือสิ่งที่ต้องมีถูกไหมครับ มีหม้อแปลงมีเจเนเรเตอร์นะครับนั้นเราก็มีสายส่งมีเจเนเรเตอร์มีหม้อแปลงต่างๆ ก็คือตัวบริพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ซึ่งตัวบริพันธ์เหล่านี้นะครับมันต้องมีอะไรบางอย่างไปควบคุมมันใช่ไหมครับสั่งให้มันทำงานนะครับอุปกรณ์เนี่ยคืออุปกรณ์ควบคุมนะครับก็จะทำหน้าที่ควบคุมสถานะต่างๆ คุมแรงดันควบคุมความถี่ นะครับควบคุมค่ากำลังงานที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ควบคุมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชุดควบคุมนะมีทั้งฮาร์ดแวร์และมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับการมอนิเตอร์ลิงนะครับระบบที่ผมเรียกว่า SCADA System นะครับถัดมานะครับคืออุปกรณ์ป้องกันนะครับส่วนท้ายก็คืออุปกรณ์ป้องกัน การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เพื่ออะไรครับป้องกันเวลามีปัญหาถูกไหมเกิดฟอลเกิดลัดวงจร เกิดโอเวอร์โหลดเกิดโอเวอร์ฮีทเนี่ย มันจะต้องตัดเลย มันไม่ต้องไปรออุปกรณ์ควบคุมก่อนนั้นอุปกรณ์ป้องกันเนี่ย โดยหลักแหละจะเป็นอิสระจากอุปกรณ์ควบคุมถูกไหมครับ เป็นอิสระ เพราะถ้าอุปกรณ์นั้นมีปัญหา มันโอเวอร์โหลด มันโอเวอร์ฮีทเมื่อไหร่ครับ ไม่ต้องไปอาราม ไม่ต้องไปแจ้งนะ บางครั้งตัดเลยนะ มีหลายสเต็ปบางสเต็ปส่งอาราม ใช่ไหมครับ บางสเต็ปส่งอารามไปบอก ให้ชุดคอนโทรลควบคุมก็ได้ บางสเต็ปถ้าเกิดรุนแรงจริง ๆ เป็นไงครับ ตัดเลยนะครับ เพั้นตัวมันเองเนี่ยจะต้องเทค priority ก่อนคนอื่น เพราะมันทำหน้าที่ป้องกันนะครับงั้นการทำงานอุปกรณ์ป้องกันจะมีผลต่อการปิดเปิดสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ การป้องกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการป้องกันลักษณะตัดส่วนที่มีปัญหาออกไปจากระบบนะครับในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับ ในการที่ระบบควบคุม นะครับ หลังจากสปิดสกิตเบรกเกอร์สับสวิตเรียบร้อยเนี่ยระบบควบคุมก็จะทำการคอนโทรลพารามิเตอร์เข้ามาใหม่ อย่างเช่นเรามีตัดสายส่งออกไปเส้นหนึ่งเนี่ย ด้วยระบบป้องกันใช่ไหมครับ หลังจากนั้นระบบควบคุมเป็นไงครับ ก็จะปรับจูนค่าแรงดันใช่ไหมครับของโรงไฟฟ้าของเจเนเรเตอร์ใช่ไหมแจ้งอะลามแจ้งอะไรเงี้ยนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันนะครับ เชื่อมโยงกันงั้นเกิดความสับสนได้บ่อยเหมือนกันว่า อุปกรณ์ควบคุมกับอุปกรณ์ป้องกันมันคือส่วนไหนกันแน่นะครับ แต่โดยพื้นฐานแล้วตัวป้องกันเนี่ยจะเป็นชุดนะครับที่ใช้ป้องกันโดยเฉพาะเลยนะครับ ในรูปก็จะเห็นก็คือรูปของรีเลย์ป้องกันนะครับทำหน้าที่ในส่วนนี้ เดี๋ยวบทที่ 2 ผมจะลงรายละเอียดในส่วนของรีเลย์โปรเทคทีฟรีเลย์นะครับว่าทำงานลักษณะทำนองไหนนะครับนี่การจัดวางโครงสร้างของระบบไฟฟ้านะครับ ในส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้าเนี่ย มันมีอยู่ 2 ประเภท คือแบบเบรเดียนกับแบบโครงข่ายนะครับแบบเบรเดียนกับแบบโครงข่ายเป็นลักษณะยังไงนะครับ รูปนี้ผมเคยให้ดูช่วงต้นแล้วใช่ไหมครับทำนองนี้ส่วนที่เป็น ถักกันนะครับเป็นลูปนะครับ เหมือนเป็นโครงข่ายเป็นใยแมงมุมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเน็ตเวิร์กเป็นแบบโครงข่ายถักกันนะครับ ส่วนปลายปลายที่จะถึงผู้ใช้ ส่วนจะถึงผู้ใช้งานแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นแบบแขนงหรือแบบเรเดียนนะครับ เป็นแบบเรเดียนการรัดวงจรที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่าย กับการรัดวงจรที่เกิดขึ้นในระบบเรเดียนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันหลักๆ อยู่นะครับ อันนี้ส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างให้เห็นนะครับนั้นระบบที่เป็นแบบเรเดียน หรือแบบแขนงนะครับ เป็นระบบที่มีการจ่ายกำลังเนี่ย จากแหล่งกำเนิดหนึ่งไปยังภาระนะครับ เหมือนนางรูปนะครับ ระบบนี้ก็จะมีแรงดัน โดยปกติของบ้านเราก็จะอยู่ที่ไม่เกิน115นะฮะ115 ที่ 115กิโลโวลต์ก็จะเริ่มเป็นเรเดียนแล้วนะครับ ส่วนใหญ่เป็นระบบของภูมิภาคนะครับของภูมิภาคของนครหลวงนะครับจะเป็นแบบเรเดียน จากรูปที่เห็นว่าพอเข้ามาหม้อแปลงใช่ไหมครับฝั่งฝั่งซ้ายของหม้อแปลงก็น่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ ฝั่งขวาก็จะเป็นภูมิภาคแล้วก็จะส่งต่อไปยังผู้ใช้ นี่คือลักษณะของแขนงเหมือนเป็นรากไม้นะครับ แตกแขนงออกไปเรื่อยๆนะครับ ไม่มีการไม่มีหลุดไม่มีเส้นทางของตัวนํมสายหลุดปิดมาที่ต้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับ ระบบนี้ราคาไม่ไม่สูงนะครับความน่าเชื่อถือได้ไม่มากนะครับ แต่ถ้าเกิด เกิดการสูญเสียนะครับแหล่งจ่ายเพียงแหล่งเดียวไฟก็จะดับใช่ไหมครับ แบบนี้ถ้าเกิดมีปัญหาที่ต้นทางไฟจะดับทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆแขนงเลยนะครับเมื่อเกิดความผิดปกติจะต้องปลดวงจรนะครับ ในสายส่งหลักเนี่ยก็ไฟส่วนที่หยุดถัดลงไปก็ไฟก็จะดับนะครับ แต่การป้องกันแบบนี้จะไม่ซับซ้อนนะครับ ก็จะเพราะว่ากระแสกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยไหลในทิศทางเดียวไปยังภาระมักจะเป็นระบบที่อยู่ห่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสรัดวงจรจะไม่สูงนั้นฟอลที่เกิดขึ้นในระบบเรเดียนเนี่ย ส่วนใหญ่ระบบเรเดียนเนี่ย กว่าจะมาถึงระบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่อยู่ในระบบจำหน่าย ผ่านหม้อแปลง ผ่านสายส่ง ผ่านอะไรเยอะแยะเลย ผ่านอิมพีแดนเยอะใช่ไหมนั้นการรัดวงจรหรือการรัดวงจรที่สายจำหน่ายเนี่ย ส่วนใหญ่กระแสก็จะมีผลกระทบนะครับ ต่อระบบหลักๆเนี่ยในในไม่มากนักนะครับ แต่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย มักจะต้องดับไฟใช่ไหมครับ เพราะว่ามันอยู่ตรงผู้ใช้นะครับ มาดูระบบโครงข่าย ระบบโครงข่ายเนี่ยเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อเป็นลูปเป็นลูปซึ่งมักจะมีมากกว่า1ลูปด้วยนะครับ จากรูปนี้นะครับเป็นรูปตัวอย่างนะครับ ระบบมีแค่ 30โหนดเท่านั้นเองมีสับสเตชันแค่30สับสเตชันเนี่ยเป็นระบบที่เขาใช้ทดสอบในทางงานวิจัยที่แพร่หลายในทางงานวิจัย คือ IEEE 30 บัตนะครับ 30 บัตนี่ยังวุ่นวายนะคำนวณด้วยมือไม่ได้นะ ถ้าเป็นของประเทศเรามีเป็นเท่าไหร่ครับ มีเป็นพันๆ บัตรนะน่าจะหมื่นบัตรแล้วนะฮะสถานีนะครับ บัตรก็คือสถานีย่อยนะครับนั้นการคำนวณเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับ แล้วพอเกิดเกิดฟอลนะครับอย่างเช่นเกิดฟอลที่สมมุติเกิดที่ตำแหน่งบัตร 10 สถานี 10 เป็นไงครับ พอช็อตช็อตสกิตที่ที่ตำแหน่งนี้นะครับที่บัตร 10นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ กระแสเนี่ยไหลมาจากทุกทิศทางเลยใช่ไหมครับ กระแสรัดวงจรมาตามสายส่งที่เชื่อมเนี่ยมาจากทุกทิศทางเลยนะครับนั้นตัวไหนจะตัดวงจรบ้างเห็นไหมครับ มันจะซับซ้อนกว่าแบบเรเดียน แบบเรเดียนเราตัดต้นทางทีเดียวใช่ไหมครับ จากตรงนั้นไม่มีกระแสจากทางอื่น อันนี้เราตัดเบเกอร์ตัวเดียวไม่พอใช่ไหมถูกไหมครับ มันยังฟ้องมาจากทางอื่น มันอ้อมมาทางอื่นได้อีกนะครับ นั่นคือแบบโครงข่าย แล้วกระแสมักจะเกิดฟ้องแล้วมักจะรุนแรงกว่าด้วย กระแสจะรุนแรงกว่าแบบแขนงนะครับ นั้นระบบส่งนะครับระบบส่งหรือ transmission line มักจะเป็นระบบแบบโครงข่ายนะครับ ระบบหรือสับ transmission line นะครับ ข้อดีนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับกว่าแบบเรเดียนนะครับ เราสามารถที่จะเชื่อมโยงเอาไฟจากทางอื่นมาแทนได้นะครับ สูญเสียแหล่งกำเนิดบางตัวหรือสายส่งบางเส้นก็ยังทำงานได้อยู่ ไม่ยังเป็นต้องดับไฟ โครงสร้างเนี่ยกระแสลัดวงจรจะมาจากทุกทิศเลยนะครับ ระบบ ป้องกันเนี่ยจะต้องคำนึงถึงกระแสรัดวงจรที่มาทิศทางด้วยนะครับมาจากทิศทุกทิศทาง กระแสรัดวง จรมักจะมีค่าสูงด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งกาเนิดนะครับแรงดันสูงนะฟอลแต่ละทีมก็จะเกิดกระแสสุดเยอะนะครับ ดูตัวอย่าง 1.1แล้วกันนะครับ เพื่อให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่านี่เป็นระบบเล็กๆ ระบบหนึ่งที่มีทั้งโครงข่ายแล้วก็เรเดียนกรอบเส้นประด้านบนเป็นระบบโครงข่ายนะครับสมมุติว่าเป็นระบบ โครงข่ายของประเทศใช่ไหมครับพอส่งต่อมาเนี่ยกรอบเส้นปะข้างล่างเนี่ยส่งไปผู้ใช้ถูกไหมครับ ส่งไปยังผู้ใช้นั้นข้างบน มีการลัดวงจรที่จุด A กับจุด B นะครับไปถามว่ามันต่างกันยังไง ลัดวงจรที่จุด A กับจุด B ประเด็นของค่ากระแสก่อน ค่ากระแสลัดวงจรที่จุด A กับ B คิดว่าอันไหนจะรุนแรงกว่ากัน จุด A รุนแรงกว่า โอเคไหมครับ จุด A รุนแรงกว่าจุด B นะครับทีนี้มาดูว่าพอรัดวงจรแล้วระบบป้องกันทำงานเนี่ยถ้าจุด A รัดวงจรต่แรงกว่าก็จริงแต่พอระบบป้องกันทำงานเราปลดสายส่งเส้นนี้ออกไปใช่ไหมสายส่งที่ที่ที่ที่รัดวงจรออกไป ระบบยังอยู่ได้ไหมครับ ระบบยังอยู่ได้มีไฟดับไหมครับ ไม่มีไฟดับ นะครับเพราะฉะนั้นระบบโครงข่ายเนี่ยเราสามารถที่จะ ตรวจสายส่งออกบางเส้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับในขณะที่ระบบแบบเรเดียนเป็นไงครับ ถ้ารับวงจรที่จุด B แน่นอนจะมีโหลดอยู่ 2 ฟีดเดอร์นี้เป็นไงครับ ดับไฟ ถูกไหมครับ ดับไฟ การรัดวงจรถึงแม้กระแสมันจะน้อย แต่มันจะส่งผลกระทบผู้ใช้นะครับในระบบแบบเรเดียนนี่คือหลักๆของระบบแขนงกับเรเดียนนะครับเรเดียนเรเดียนเนี่ยการรัดวงจรเนี่ยก็ไม่รุนแรงนะเท่า แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะต้องมี ผู้ได้รับผลกระทบนะครับ ในขณะที่ระบบโครงข่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับ มันไม่เป็นไรเพราะมันมีการเชื่อมโยงจากเส้นทางอื่นได้นะครับนี่คือสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะครับรัดวงจรที่ A เนี่ยก็ยังทำงานได้รัดวงจรที่ B เนี่ยนะครับ ก็ค่ากระแสน้อยก็จริง แต่ว่าเป็นไงครับไม่สามารถจ่ายกำลังงานไปยังภาระได้ครบนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องการจัดวางบัสในสถานีย่อยนะครับ การจัดวางบัสในสถานีย่อยหรือบัสบาร์คอนฟิกเรชันโดยปกติตัวสกิตเบรกเกอร์นะครับที่อยู่ในสับสเตชันเนี่ยจะมี disconnect switch ที่หัวกระทายนะครับเพื่อปลดนะครับตัวสกิตเบรกเกอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดับอาร์คนะครับดับอาร์คก็คือว่าปิดเปิดตอนที่มีแรงดันนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยอยู่เฉพาะตัวมันเองไม่ได้มันทำหน้าที่สับเข้าสับออกตอนที่มีกระแสไหลผ่านได้นะครับ แต่ว่า ตัวสกิปเบรกเกอร์เองเวลาจะซ่อมบำรุงมันก็จะมีปัญหา ถ้าเราต่อต่ออตัวนำตรงๆเข้ากับมันใช่ไหมครับ สมมติเราปลดสกิปเบรกเกอร์เสร็จเราจะเข้าไปเมนเทนแนนก็ไม่ได้ เพราะว่าหัวกระทามันยังมีแรงดันอยู่นะครับก็ต้องมีดิสคอนเน็กสวิต c h นะครับสวิตใบมีด แต่สวิตใบมีดเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบว่าให้ปิดเปิดตอนที่มีกระแสไหลเห็นไหมครับเพราะว่าแรงดันสูงสูงเนี่ยแรงดันสูงสูงเนี่ยจังหวะเราสับสวิตเนี่ยมันจะเกิดอาร์คขึ้นนะครับ นั้นหน้าสัมผัสมันก็จะเสียหาย แต่เซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยมันมีการออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับ งั้นคอนฟิกเรชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสกิตเบเกอร์จะต้องมีสวิตช์ใบมีดอยู่หัวท้ายเสมอนะครับ ตัวสกิตเบเกอร์เนี่ยปิดเปิดวงจรได้ขณะมีกระแสไหลผ่านนะครับ เพราะมันออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับ ส่วน disconnect switch นะครับเป็นอุปกรณ์ตัดตอนที่จะทำงาน ร่วมกับสกิตเบเกอร์นะครับสิ่งจำเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยเวลาเมนเทนแนนต์นะครับเราจะสับ d i s c o นเน็กสวิตช์ออกใช่ไหมครับนั้นขั้นตอนในการทำงานนะครับ ถ้าต่อวงจรอยู่ตอนเราจะปลดทำไงครับ เราต้องปลดสกิตเบเกอร์ก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยปลดดิสคอนเน็กถูกไหมครับเพราะไม่มีไฟใช่ไหมทำให้ไม่มีไฟก่อนปลดสกิตเบเกอร์ก่อนแล้วค่อยปลด d i s c o นเน็กสวิตช์ในขณะที่ตอนที่เราจะสับเข้าทำไงครับ ตอนที่เราจะสับสวิตช์เข้าเราก็ต้องสับดิสคอนเน็กเข้าไปก่อนใช่ไหมครับเพราะมันยังไม่มีกระแสไหลถูกไหมครับเอาดิสคอนเน็กเข้าไปให้ครบก่อนแล้วสกิปเบรกเกอร์ค่อยสับเข้าไปเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ามันสับตอนมีกระแสถูกไหมครับและนี่คือการทำงานร่วมกันสกิปเบรกเกอร์กับดิสคอนเน็กนะครับตัวที่ตัดฟอลตอนที่มันรับวงจรแล้วมันเคลียร์ฟอลคืออะไรครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมครับนั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณจากรีเลย์พอรีเลย์ส่งเข้ามามันก็สั่งทริปถูกไหมครับ อีกอันหนึ่งที่มีก็คือกราวสวิตนะครับกราวสวิตก็เอาไว้สับตัวสกิตเบเกอร์เนี่ยลงกราวนะครับในรูปไม่ได้แสดงไว้นะอาจจะต่อที่ตัวเคสของสกิตเบเกอร์เนี่ยลงกาวนะครับ ต่อลงดินนะสวิตตัวนี้สับเข้าไปเนี่ยตอนที่เราจะเข้าไปเมนเทนแนนนะครับตอนนี้จะเข้าไปเมนเทนแนนก็ต้องมั่นใจนะครับว่าสกิตเบเกอร์ตัวนี้ดิชาร์ดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปสัมผัสมันได้นะครับโอเคนี้ก็พูดไปแล้วนะครับ อันนี้คือหน้าตาของบัฟบาร์นะครับที่อยู่ในสับเซชันไฟ3เฟสนะครับมันก็อยู่บนตัวโครงสร้างนะครับที่รองรับเสร็จแล้วเราก็บัฟนี่คืออะไรครับคือโหนด คือโหนด ในวิชา power system เนี่ยสามสามแท่งนี้เป็นไงครับ เขียนเขียนเป็นเฟสเดียวด้วยใช่ไหมครับเขียนเป็นเส้นดำทึบๆ เส้นเดียว เส้นหนาๆเส้นเดียวใช่ไหมครับ แล้วก็โยงไปเส้นอื่นจำได้ไหมวิชาไฟระบบไฟฟ้ากำลังนะครับนี่คือแต่ว่าโครงสร้างจริงทางกายภาพอ่ะ มันจะมีแท่งตัวนำสามแท่งนะครับ แล้วเวลามาจ้ำไฟก็มาจ้ำจากแท่งนี้แหละจ้ำเข้ามาจ้ำเข้ามาจากแท่งนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการการเชื่อมต่อนะครับจ้ำออกไปนะครับแต่ละเฟสแต่ละเฟสเอาไปไหนบ้างใช่ไหมโยงไปไหนโยงไปไหนแล้วก็จ้ำออกไปทีละสามเฟสนะครับก็ต้องคอยในการดีไซน์ทางโครงสร้างก็ต้องคอยหลบกันนะครับให้มันให้มันไปได้นะครับ ทั้ง 3เฟสให้ระยะ สเปซซิ่งมันได้ด้วยนะครับ ให้ระยะห่างระหว่างเฟสเนี่ยมันไม่ มันปลอดภัยด้วยนะครับนั้นเป็นที่มาของทำไมหน้าตาสับเซชันมันถึงหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ มีอุปกรณ์ด้วย โดยทั่วไปนะครับ รับไฟเข้ามาต้องมีอะไรบ้างครับผ่านแอลัสเตอร์ผ่านแอร์สวิตนะครับอันนี้คือสวิตใบมีดนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับผ่านมาตรงเนี้ยสกิตเบรกเกอร์เห็นไหมครับ สกิลเบเกอร์นี่หน้าตาไม่เหมือนสกิลเบเกอร์ที่อยู่ที่คุ้นเคยนะครอันนี้เป็นแบบจุ่มอยู่ในน้ำมันนะครับ จากสกิลเบเกอร์มาเข้ามาหม้อแปลงนะครับ หม้อแปลงก็สเต็ปดาวนะครับ สเต็ปดาวลงมาเรื่อยๆ พอเป็นแรงดันต่ำลงไปไงก็จะใช้ disconnect นะครับกับฟิลละนะครับ ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นสับเซชันเล็กๆ นะครับ อันหนึ่งเป็นตัวอย่างารูปนี้เป็นตัวอย่างการสับ disconnect switch เห็นว่ามีเกิดอาร์เกิดขึ้น อันนี้จะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับ ตามวิดีโอ YouTube นะครับก็เมื่อกี้ก็จะเกิดลายทูลายฟอลด้วย แฟลตโดนกันเป็นลายทูลายแล้วมันก็สั่งตัดวงจรนะครับ อันนี้เป็นตอนที่ 500 กิโลโวลต์นะครับตัดด้วยดิสคอนเน็กนะครับเห็นว่าอาร์คมันไม่ดับเนี่ยมันไม่ใช่เซอร์กิตเบรกเกอร์ ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์มันจะดับอาร์คได้งั้นอันนี้คือสับด้วยดิสคอนเน็กมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดความร้อนที่หน้าคอนแทคนะครับเสียหายได้ ครับทีนี้มาดูการจัดวางบัสในสถานีย่อยนะครับ ในที่นี้พูดถึงอยู่5 5 แบบหลักๆนะครับ จริง ๆมีหลากหลายมากนะครับ บัสเดียวเบเกอร์เดียว จริงๆเรียนมีมีมีเรียนไปแล้วใช่ไหมครับสามห้าหนึ่งการจัดวางบัสจัดวางอาจจะยังไม่ได้เรียนทั้งนั้นใช่ไหมยังดูยังงงๆอยู่ จัดแบบเบเกอร์เดียวนะบัสเดียวเบเกอร์เดียว บัสคู่เบเกอร์เดียวนะครับ บัสคู่เบเกอร์คู่ หนึ่งเบรกเกอร์ครึ่งแล้วก็แบบวงแหวนนะครับดูหลายอย่างแล้วกันนะครับดูแบบบัตเดียวเบรกเกอร์เดียวคืออะไรบัตเดียวเบรกเกอร์เดียวก็คือแบบธรรมดาเหมือนระบบของอเหมือนกับของชั้นนี้แล้วกันของฟลอร์นี้แล้วกันของอาคารเนี่ยเข้ามามีเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์เมนก็แตกย่อยย่อยย่อยย่อยใช่ไหมครับนั่นคือธรรมดานี่คือบธรรมดานะครับงั้น สมมุติว่ามีสายส่งนะครับโยงมาที่สถานีนี้นะครับ จริงๆบัตรก็คือต้องมี3 ตัวนำสามแท่งใช่ไหมครับสายส่งก็ต้องมี 3 เส้นมาใช่ไหมครับ แต่นี้ลากแค่เส้นเดียว โยงมาที่สถานีนี้นะครับแล้วก็โยงไปที่สถานีอื่น สถานีอื่นนะครับก็มีโหนดอยู่โหนดเดียว เห็นไหมครับแบบนี้คือแบบหนึ่งบัตรคำว่าเบเกอร์เดียวซิงเกิลเบเกอร์ก็คือเบเกอร์หนึ่งต่อหนึ่งฟีดเดอร์หนึ่งเบเกอร์ต่อหนึ่งฟีดเดอร์นะครับ บัตรเดียว ก็คือสับสเตชันนั้นนะมีบัตรเดียวตรงไอ้สกีมนั้นมีบัตรเดียวนะครับ แล้วก็ฟีดเดอร์หนึ่งมีเบรกเกอร์หนึ่งนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ การวางบัตรแบบนี้ง่ายนะครับ ต้นทุนต่ำนะครับแต่ยืดหยุ่นน้อยนะครับ ถ้าจะซ่อมเบรกเกอร์เป็นไงครับ ถ้าจะเมนเทนแนนต์เบรกเกอร์ถ้าเกิดจะเมนเทนแนนต์เบรกเกอร์สายส่งเส้นนี้ต้องหยุดใช้ใช่ไหมครับ ต้องปลดนะครับ ต้องปลดสายส่งเส้นนี้ ต้องวางแผนดีๆว่าตรงนี้จะต้องดับไฟออกไปนะครับ ถ้าจะ maintenance bus maintenance bus หมายความว่าก่อสร้างสายส่งมาใหม่ ก่อมาใหม่มาจ่อละจะจ้ำเข้าบัสโอเคไหมครับ ถูกไหมฮะ จะเชื่อมโยงไปสถานีอื่น สร้างสายส่งเพิ่ม จะมาจะมาต่อเติมอะไรเกี่ยวกับบัสตรงนี้ จะ maintenance bus เป็นไงครับ บัสนี้ต้องดับไฟใช่ไหมครับ ต้องดับไฟที่บัส ต้องดับไฟที่บัส เพราะฉะนั้นสับเซชันนี้ต้องเป็นไงครับ ชัดดาวเลยนะชัดดาวไปเลยมันต้องดับหมดเลย ถูกไหมครับ ต้องไม่ให้มีไฟเลยที่บัส แล้วก็ถึงค่อยดำเนินการได้นะครับงั้นแบบบัสเดียวเบเกอร์เดียวนะครับ ถ้าจะซ่อมเบเกอร์ก็ต้องตัดสายส่งนะครับหนึ่งฟีเดอร์นั้นนะครับ ถ้าจะซ่อมบำรุงบัส ก็ต้องตัดทุกอย่างที่ต่อกับบัสนั้นออกนะครับ นั่นคือแบบหนึ่งบัส ก็เลยแก้ปัญหาเขาเลยมีการแก้ปัญหา เวลาเขาจะเมนเทนแนนต์บัสจะทำอะไรเนี่ย ต้องดับไฟนะครับเขาเลยใช้วิธีก่อสร้างบัสเพิ่มอีกบัสหนึ่งทิ้งไว้นะครับ จะเคยเห็นเวลาสับสเตชันทำไมมันต้องมี 2 อันคู่กันด้วยถูกไหม เวลาขับรถผ่าน สถานีไฟฟ้าทำไมมันต้องมี 3 แท่งแล้วมันต้องมีพาดคู่กันนะครับ แบบนี้ก็มีทานเฟอร์บัสทานเฟอร์บัสก็จะเชื่อมโยงกับเบียนบัสด้วยทายเบรกเกอร์นะครับทายเซอร์กิตเบรกเกอร์